อะน้องๆครับน้องๆฟังล้วงนะครับ ฟังล้วงนะครับเด็กคนนี้ล้วงชุบครับ แต่ว่าอย่าอมห้องล้วงนะครับ เดี๋ยวนายจับ งเอาบันคือก็แล้วแต่ล่วง ผมไม่เคยทักท้วงแล้วแต่ล่วงผมได้เทจัดให้นักให้เต็ม เอาให้ร้อยให้ผ่านอ่านเองผมมันได้เทกับล่วง อ้าวแล้วแต่ล่วงเอาบันคือก็แล้วแต่ล่วงจัดไปตามระดวงเอาที่ล่วงว่าบันเจิดหัวออกลูกเป็นชามถ้าล่วงว่าเกิดผมก็ว่าเกิด ตามใจล่วงว่าไรผมเชื่อเพ สังกินไก่พลัดลงไปในบ่อลูกคลัดมูสังมันเจ็บนักคนวิตลบคักก็เอาไปเลี้ยงพอมันหายดีมันก็แอบเอาไก่ไปเชียง อย่าทำตัวให้เหมือนมูสังเข้าใจไหมแล้วแต่ล่วงแล้วแต่ล่วง แล้วแต่ล่วงเอาแล้วแต่ล่วง ผมได้เพลีแล้วแต่ล่วงล่วงชัดเจนสองแปดตลอด แล้วแต่ล่วงแล้วแต่ โอ้แล้วแต่ล่วงเอาบันคือก็แล้วแต่ล่วงจะไปตามระดวงเอาที่ล่วงว่าบันเจิดหัวอกลูกเป็นช่างถ้าล่วงว่าเกิดผมก็ว่าเกิดตามใจล่วงว่าไรผมเชื่อเพหมูสังกินไก่พลัดลงไปในบ่อลูกพลัด หมูสังมันเจ็บนักคนวิทย์ลบคลักก็เอาไปเลี้ยงพอมัน เอาไก่ไปเชียง อย่าทำตัวให้เหมือนหมูสั่งเข้าใจไหม แล้วแต่ล่วง แล้วแต่ล่วง แล้วแต่ล่วงเอา แล้วแต่ล่วง ผมได้เพลีแล้วแต่ล่วงล่วงชัดเจนสองแปดตลอด แล้วแต่ล่วง แล้วแต่ล่วง แล้วแต่ล่วงแล้วแต่ล่วงแล้วแต่ล่วงเอาแล้วแต่ล่วงผมได้เพนีแล้วแต่ล่วงล่วงชัดเจนสองแปดตลอดแล้วแต่ล่วงแล้วแต่ล่วงเพราะว่าล่วงมันสุดยอดล่วงสุดยอดทางเราผมได้เพแล้วแต่ล่วงแล้วแต่ล่วงแล้วแต่ล่วงเอาแล้วแต่ล่วงผมได้เพนีแล้วแต่ล่วงล่วงชัดเจนสองแปดตลอดแล้วแต่ล่วงแล้วแต่ One.